เราจะมากำหนดเงื่อนไขสัญญาอนุญาตกันโดยใช้สัญลักษณ์ทั้ง 4 เนี้ยค่ะ เราจะทำกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะการกำหนดสัญญาอนุญาตนะคะทำโดยการระบุเงื่อนไขร่วมกันได้ใน 6 รูปแบบนะคะ เรามาดูรูปแบบแรกกันก่อนนะคะ รูปแบบแรกนะคะก็คือ CCBY CC มันย่อมาจาก Creative Commons นะคะ BY BY คืออะไรเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วเนอะอาจารย์อธิบายไปแล้ว วิวายคือให้เผยแพร่ดัดแปลงทำซ้ำได้แต่ต้องระบุแหล่งที่มา ใช่ไหมคะ เรามาดูสัญญลักษณ์นะคะ จะเห็นว่าในกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยค่ะ จะมีวงกลมข้างในคือ CC ถ้าเกิดเราเห็นตรงเนี้ยเรารู้เลยว่าเป็นสัญลักษณ์ของ Creative Commons นะคะซึ่งในสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยค่ะมันก็จะบรรจุสัญลักษณ์ที่เรา บอกมาทั้งหมดนี่แหละที่อาจารย์อธิบายไปค่ะ BY จะใช้เป็นในลักษณะรูปคนนะนะคะดูเป็นรูปคนเนาะนะคะอ่ะแต่ว่าเขาจะมีชื่อย่อกำกับไว้ให้ว่า BY ถ้าเกิดเราเจอสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะ CCBY ก็คือให้เผยแพร่ดัดแปลง แล้วก็ต้องระบุแหล่งที่มานะคะอ่ะเรามาดูเงื่อนไขที่ใช้ร่วมกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือ เราจะเห็นว่ามี 2 ตัวข้างในนะคะก็คือมันมาจาก CC Creative Commons BYSA นะคะ BYSA คืออะไร BY คล้ายๆเมื่อกี้เนอะ สัญลักษณ์เมื่อกี้ที่มันใช้อันเดียวเลยนะคะ แต่อันนี้ก็คือเราเห็นแล้วเนอะ BY คือ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง ต้องระบุแหล่งที่มาถูกไหมแต่ SA คืออะไรคะ ที่เราเรียนไปเมื่อกี้ ให้เผยแพร่โดยใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน ใช่ไหมคะ อ่ะ อันนี้คือสัญลักษณ์อีกเงื่อนไขหนึ่งของ Creative Commons นะคะในการกำหนดสัญญาอนุญาต ถ้าเกิดเราไปเจอเว็บไซต์ เจอหนังสือเจอแผ่นซีดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เขาเราเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะ เหมือนอ่านโค้ดได้เลยทันทีว่ามันเขาให้เราใช้เพื่ออะไรบ้างนะคะ อันนี้จะเป็นในลักษณะที่ 2 BYSA นะคะ ส่วนอันที่ 3 นะคะ เงื่อนไขแบบที่ 3 ในการกำหนดสัญญาอนุญาตนะคะก็คือ BYND BY อีกแล้ว BY ยืมพื้นเนาะ BY นะคะ ก็คือให้เผยแพร่ได้ โดยต้องระบุแหล่งที่มาใช่ไหม และ ND คืออะไรคะ ND คือห้าม ดัดแปลงเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยค่ะ เจอสัญลักษณ์นี้ปุ๊บ แอไม่สามารถเอางานเขามาต่อยอดอะไรได้เลย สามารถที่ก๊อปปี้แจกได้อย่างเดียวใช่ไหมเผยแพร่ได้แต่ระบุแหล่งที่มาด้วยใช่ไหมอย่าลืมนะคะ BY นะคะ อันนี้ก็คือสัญญาอนุญาตเงื่อนไขที่3นะคะ แล้วก็เรามาดูเงื่อนไขที่4นะคะ อีกอันนึงนะคะในการกำหนดสัญญาอนุญาตนะคะ BYNC BYNC คืออะไร BY อีกแล้วไม่ต้องอ่านแล้ว ทำซ้ำดัดแปลงแต่ต้องระบุแหล่งที่มาใช่ไหม NC คืออะไรคะ NC จำไม่ได้หรอกแต่เห็นสัญลักษณ์เนี้ย รู้เลย ห้ามใช้เพื่อการค้าถูกไหมคะ X อ็หมายดอลลาร์ขีดค่าเนี่ยก็คือ BY ทำซ้ำดัดแปลงได้ แต่ห้ามเอาไปใช้เพื่อการค้า ตัวที่ 5 นะคะก็คือ BYNCSA เริ่มเยอะแล้วเนอะเริ่มมา 3 ตัวแล้วนะคะ BYNCSA ก็คืออะไรคะ BY ยืนพื้นมากเลย ทำซ้ำ ดัดแปลงได้นะ แต่ก็ต้องระบุแหล่งที่มาใช่ไหมคะ BY NC คือ ห้ามใช้เพื่อการค้าถูกไหม NC เครื่องหมายสัญลักษณ์เนี่ยคือห้ามใช้เพื่อการค้า ส่วน SA คืออะไรคะ เวลาเผยแพร่ต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน เอาของเขา มาดัดแปลงหรือทำซ้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ มันต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้เผยแพร่ งานต้นฉบับถูกไหมคะ อันนี้ก็คือเป็นอาการกำหนดสัญญาอนุญาตแบบที่ 5 นะคะ ส่วนอันสุดท้ายเนื้อแบบที่ 6 เราบอกแล้วว่าเรามี 6 แบบ by nc nd คืออะไรคะ by nc nd by by เรารู้แล้วเนอะคือทำซ้ำดัดแปลงแต่ต้องระบุแหล่งที่มา มันมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะ NC คืออะไรคะ NC ห้ามใช้เพื่อการค้า แต่ว่าเพื่อนว่ามันมี ND โผล่มา ND นะคะ ND คือห้ามดัดแปลง เพราะฉะนั้น มันก็จะไปหักล้างกับ BY เนอะอาจารย์ใช้คำว่าหักล้างเนอะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะคะ ก็คือตอนแรกคือ BY เนี่ยสามารถทำซ้ำดัดแปลง เผยแพร่แล้วก็ระบุแหล่งที่มาด้วยนะคะ แต่เพอเพอเอิญว่า มันมี ND โผล่เข้ามา ND คือห้ามดัดแปลง เพราะฉะนั้น BY ก็ได้แค่ทำซ้ำเผยแพร่โดยระบุแหล่งที่มาอ่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Creative Commons โดยที่เอามาใช้ในการกำหนดสัญญาอนุญาต สัญญาอนุญาตนะคะ ก็จะเป็นในลักษณะของลิขสิทธิ์อะคะ่ะเนาะคือสมมติเราสร้างงานมาหนึ่งชิ้น งานของเราเนี่ย เราใครเผยแพร่ก็ได้เอาไปเถอะแล้วก็ใส่ BY ไปนะคะแต่บางครั้งเราก็บอกว่า เราไม่อยากให้เขาดัดแปลงอะ่ะทำซ้ำอยากให้เผยแพร่อย่างเดียวงานนี้มันดีแล้วเอาดัดแปลงเดี๋ยวมันจะเละเข้าไปใหญ่เรา มันอยู่ที่เจตนารมณ์ของคนเผยแพร่ผลงานเนาะแล้วไม่อยากให้เขาดัดแปลงแล้วก็ใส่ ND ลงไปด้วยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็น การกำหนดสัญญาอนุญาต เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอสัญลักษณ์แบบนี้เรารู้เลยใช่ไหมตอนนี้รู้ยังคะ รู้แล้วเนอะว่า เจ้าของผลงานต้องการให้เราทำอะไรกับมันได้บ้าง ถูกไหมคะ อ่ะ อันนี้ก็คือเป็นการกำหนดสัญญาอนุญาตทั้ง 6 เงื่อนไข 6 รูปแบบนี้นะคะ